มาดูคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกันนะคะ การกระตุ้นผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ทางด้านการส่งเสริม และการกระตุ้นการรับรู้ โดยจะต้องใช้เทคนิคในการสร้างแรงจูงใจ ให้เกิดความภาคภูมิใจในตนเอง ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ทราบถึงสถานการณ์ต่างๆในปัจจุบัน มีการแลกเปลี่ยนแนวความคิด เพื่อก่อให้เกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน มีการรวมกลุ่มเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทั้งนี้การกระตุ้นการรับรู้ของผู้สูงอายุ สามารถทำได้โดยวิธีการพูดคุย เช่น การเรียกชื่อ การจำแนกแยกแยะ ประเภทต่าง ๆ ของวัตถุสิ่งของ การพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องสิ่งนั้น ๆ ในด้านความรู้สึก เช่น การรับการสัมผัส การดมกลิ่นและการรับรสโดยผู้สูงอายุจะบอกความรู้สึกที่เกิดขึ้นได้ และผู้สูงอายุสามารถกระตุ้นการรับรู้ด้วยการให้เชื่อมโยงคำ หรือข้อความที่เกี่ยวข้องกัน โดยให้ผู้สูงอายุบอกความหมายของคำหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งนี้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ จะต้องคอยดูแลและพูดคุยอย่างใกล้ชิด คำแรกคำว่า แรงจูงใจ คำศัพท์ภาษาญี่ปุ่นก็คือโดคิอีกครั้งนะคะโดคิแปลว่า แรงจูงใจ ต่อมาถ้าอยากจะบอกว่า สร้างแรงจูงใจ จะสามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าโดคิโอ s ุริมัส 容器を作りますคำว่าสกุริมัสนั้นนี้นะคะ ก็จะหมายถึงการสร้าง เพราะฉะนั้นพอรวมกันเป็นโดคิโอสกุริมัสก็เลยหมายถึงการสร้างแรงจูงใจค่ะ ต่อไปนะคะคำว่า พูดคุย ภาษาญี่ปุ่นใช้ว่าฮานาชิมัสฮานาชิมัสแปลว่า พูดคุยคำศัพท์คำต่อไปนะคะ ความคิดเห็น ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่า อิเคงอิเคงแปลว่า ความคิดเห็น ต่อไปคำว่า แลกเปลี่ยนนะคะ ภาษาญี่ปุ่นจะใช้คำว่า โคคังชิมัส อีกครั้งนะคะ โคคังชิมัส แปลว่า แลกเปลี่ยนค่ะ ถัดมาคำว่า ข่าวสารนะคะ ภาษาญี่ปุ่นก็จะใช้ทับศัพท์เหมือนภาษาอังกฤษเลยว่า news news แปลว่า ข่าวสารค่ะ ต่อไปคำว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า dekikoto dekikoto แปลว่า เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ต่อไปคำว่า แหล่งท่องเที่ยวนะคะ ภาษาญี่ปุ่นใช้คำว่า คังโคจิ คังโคจิ แปลว่า แหล่งท่องเที่ยวค่ะ ค่ะต่อไปนะคะ ถ้าเราจะอยากพูดเป็นประโยคว่า พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้สูงอายุนะคะ สามารถพูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้ว่าสงอา高齢者とฮานา見交換します高齢者と話คて意見交換しัす จะเห็นว่าก่อนหน้านี้นะคะ เราสอนคำว่าอิเคงที่แปลว่าความคิดเห็น กับคำว่าโคคังชิมัสที่แปลว่าแลกเปลี่ยนไปนะคะ สามารถเอาสองคำนี้มารวมกันนะคะ เป็นอิเคงโคคังชิมัสหมายถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได้เลยค่ะ ต่อไปนะคะ ถ้าเราอยากบอกว่า ให้ผู้สูงอายุรับประทานอาหารด้วยตัวเอง สามารถพูดได้ว่าโคเรชาโอจิบุนเด ทาเบซาเซมัสอีกครั้งนะคะโคเรชาโอจิบุนเดทาเบซาเซมัสคำว่าทาเบซาเซมัสก็คือหมายถึงให้รับประทานนะคะ ส่วนจิบุนเดก็คือด้วยตัวเองค่ะ